b g a n g s Gang, gang. Slay. Hey, yo, water boy, this shit w กูแช่งเงินสุดคิวลงในแก้วซีจอยเป็นประจำเพราะว่ามันไม่ได้แย่มาวีเป็นประจำแต่กูไม่ได้ซีแซงพวกกูพ้นแต่ควันแต่ชีวิตมึงมันแย่ไม่ทำเฮียอะไรแต่ละวันมึงมันแย่ชีวิตกูต้องสู้มีมันนี่เต็มแบบแพ้ กูเจ็บมาเท่าไรแต่ว่ากูไม่ยอมแพ้เวนี่กูเลือกแล้วกูไม่คิดจังเล่เอ ได้แต่เฮาจะตายกอบไอ้ยีแพ้เอ๊เอ๊พวกมึงอยากจะดัง แต่ว่าโดนกูบีแพร่เอ๊เอ๊ตอนนี้อยู่สตูก็ฟิลกับไม้แกงเสเลยแม่งมาแรงอีสตูวไม่แกงกูเคยทำเคยทอแล้วกูต้องใช้เวลาอยู่กับมันมาตั้งนานหลายปี บอกกับพอกับแม่ ภาวนาให้กูคนนี้ถึงฝันสักที yeah fuck you bitch ให้พวกศัตรูมึงไม่รู้รีบอย่าเล่นกับงู มึงงูไม่มีพิษเดี๋ยวโดนกูชุกพวกมึงอยากจะฟิกเดี๋ยวโดนกระสุน yeah พี่ยืน ในทุกวีและกรรมกูกำหนดไปหมดแล้วกูรันอยู่ข้างหน้าตัวมึงสตอปอยู่หลังเจ้าอายุกูสิบเจ็ดบอกเลยไปกำลังเจ้ากูไม่อยากเฟซได้ว่าเมียมึงยังเช้าไรมึงออกเป็นอะไรไอจีแพ้เก t o าออ h e b e แเป็นสะบัวชีแซนี่ก็เวมีมึงไม่ควรมาลองแพ้แกไม่เคยเฟียก็ไม่เคยยอมแพ้อยู่กับสลามกูทำงานกันเป็นทีมพวกมึงนั่นลำคักมึงสนอยู่ใต้ตีนและกูไม่สนกเจาว่ากูไม่ดีแค่อยากจะมาแล้วกูสิไม่ เอาไปคืนมาชิตอนที่มึนเมากูยังมีอนอร์จีในส่วนเบียร์พี่พวกกูมมาได้ทุกที่ จะไม่จูจูกับที่อิสลามกูเคยทำเคยทอแล้วกูต้องใช้เวลาอยู่กับมันมาตั้งนานหลายปีแย่บอกกับพ่อกับแม่ ภาวนาให้กูคนดีถึงฝันสักที แย่ fuck ู o บิดให้พวกศัตรูมึงไม่รู้ลิบอย่าเล่นกับงูมึงงูไม่มีพิษเดียวโดนกูจุกพวกมึงอยากจะฟิกเดียวโดนกระสุน Yeah. Slay, slay. ช็คในสุดทิวลงไหนแก้วสิจอยเป็นประจำเพราะว่า มันไม่ได้แย่มาวีเป็นประจำ แต่กูไม่ได้ซื้อแซงพวกกูพ้นแต่ควันแต่ชีวิตมึงมันแย่ไม่ทำเฮียอะไรแต่ละวัน มึงมันแย่ชีวิตกูต้องสู้มีมันนี่เต็มแบกแพ้กูเจ็บมาเท่าไรแต่ว่ากูไม่ยอมแพ้เวนี่กูเลือกแล้วกูไม่คิดจังเลยเอเอพวกมึงได้แต่เฮาสไตล์กอบไอฮีแพ้เอเอพวกมึงอยากจะดังแต่ว่าโด่งกูพิดแพ้เอ money, you should do go feel my gang. Say let me my rank, is still in my gang.